พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ขยายกำลังการผลิต H-Frame เตรียมทดสอบในรถยนต์ไบโอดีเซล B10 หรือการผสมน้ำมันไบโอดีเซลลงในน้ำมันดีเซล ในสัดส่วนร้อยละสิบซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยี H-Frame ในการปรับคุณภาพไบโอดีเซลในปัจจุบันกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับ ใช่แล้วครับ ซึ่งขณะนี้นักวิจัยไทย ได้เร่งพัฒนาต่อยอด ในเรื่องของการขยายกำลังการผลิต และการทดสอบกับรถยนต์ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการใช้งานให้กับผู้บริโภค m t e c h สวทช ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีการต่อยอดเทคโนโลยี H-Frame จากโครงการร่วมวิจัยไทยญี่ปุ่น ซาเทรบเพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิตได้สำเร็จในประเทศ เพื่อการทดสอบในรถยนต์ โดยขณะนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H f r a m e ให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 บริษัทคือ บริษัท Global Green Chemical จำกัด มหาชน และบริษัทบางจากไบโอฟูเอลจำกัด โดยน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H f r a m e จะถูกนำไปผสมเป็นน้ำมัน B10 เพื่อใช้ทดสอบวิ่ง ในรถกระบะระยะวิ่งประมาณ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อคันวิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช